มาโอ้โกดเทอร์โบเอาเข้าท่าเข้าท่าโอ้โหเงื่อนกดเทอร์โบเข้าท่า มาเอาสแกตเตอร์ไว้ไง อีกสักตัว ขอตัวมาแล้วครับผม โอ้โห มาละจ้ามาละจ้าได้ปีสปินด้วยนะ อืมเอาเอาเข้าท่าเข้าท่า กดเทอร์โบเข้าท่า นคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับนะลักกี้ในโกะนะเพื่อนๆนะ นี่ไอหามแหละจะพาม่วนนะเพื่อนๆนะ นี่ก็มากับทุน 500นะครับผมมาเช่นเคยนะ 500 500มา เกมอยู่ไหนเนาะอ่านี่ไงเจอแล้วครับผมเพื่อนก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายแล้วก็กติกาต่างๆ เพิ่มเติมได้นะครับผมผมก็จะเล่นเลยแล้วกันวันนี้จะปล่อยเปิดที่ 40 แล้วกันนะครับ ผมปล่อยออโต้ไป 10 เปิดนะเพื่อนๆนะมาเปิดแล้วก็ยังไงเงียบกริบ เบอร์ที่สองเอามาอย่างทอได้อย่างพอได้เคมา ขอเขาปั้น แถวแรกเขาปั้นไม่เข้าแถวแรกเลยนะ อืมา โอ้โหเอาดิเอาดิอย่างนี้โอ้โห ดูตัวคูณตัวตัววายมัน คูณมาแปดอะเปมาอีก โอ้โห เอาวายมาเพิ่มอีกอคูณมาเบื่อเบื่อช็อตเดียวห้าพันเจ็ดเลยโอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่อง ไม่ได้เล่นนานนะเพื่อนๆเกมนี้ แต่ว่ายังเอาเรื่องอยู่สุดยอด 7,328นะครับผมโอ้โหชุดนี้เอาเรื่องนะ ไปกันต่อ มาสิมาอีกสิวันนี้ขอ 20,000พอเอ้าหมดแล้วมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะ เพิ่มเบ็ดไปเลยเพิ่มเบ็ดไปเลยเอาเป็นที่ 90แล้วกันเพื่อน เดี๋ยวปล่อยออโต้ไปที่30แล้วกันนะครับผมไป มาไหมเงียบกลิบมาซะหน่อย มาซะหน่อยเอามา มามาขอแบบเมื่อกี้อีกสักรอบ เขีวมาอืมอืาไม่มีตัวเชื่อม อีกสักชุดเป็นไรไปขออีกได้หรือเปล่าขออีกได้หรือเปล่า เป็นช้าๆันจะกดเทอร์โบเลยนะเพื่อนๆนะ ไปยาวๆ ไวๆอืมมาหูกดเทอร์โบเอาเข้าท่าเข้าท่าผมเพื่อนกดเทอร์โบเข้าท่ามาเอาสแกตเตอร์ไว้ไง อีกสักตัว โอ้มาแล้วครับผมโอ้โหมาละจ้ามาละจ้าได้ปีสปินด้วยนะ อืมเอาเอาเข้าท่าเข้าท่ากดเทอร์โบเข้าท่าแล้วด้วยนะมาปีสปินสิบครั้งไปเริ่มกันเลยว่ายังไงคูณหกไปอืมมาแต่ตัวคูณนะไม่มีตัวแตกมาให้เลยอืมาแตกมาให้หน่อยคูณแปดแล้วอะข้าวปั้นแถวสามไม่เข้านะคูณสิบละแต่ไม่มีตัวคูณนะเพื่อนนะ อืมพัดมา ดิ เออ อืมคูณสิบสองไปด้วย มาอีกข่าวปั้นมา อืมสิบไม้เข้าแถวแรกนะ เสียดายจริงๆ มา อืมสิบไมเข้านะ อีกสามเปิดเป็นเพื่อนเอ้ย น้ำตาจะไหล อืมพัดมาข้าวปั้น อืมโอ้ซูชิมาข้าวปั้นต่อเนื่องเรียบร้อยอย่างนี้ อืมยาวๆเลยจ้ะ อืมจากนี้เอาดิ โอ้ย เอาดิ โอ้โหโอ้ยเพื่อนเอ้ย แต่ละช็อตแต่ละดอก โอ้โหสะดุ้ง โอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่องหมื่นสามเพื่อนเล้ยช็อตนี้แตกสองหมื่นแล้วสบายใจแล้วครับผมฟีสไตล์แล้วตอนนี้ฟีสไตล์แล้ว อ่าเออคูณสิบหกไปเคมะปว้มาเท่าไหร่ครับหมื่นสี่เพื่อนเอ้ยรางวัลก้อนโตรับไปเลยจะหวานเจี๊ยบนะไป เหมือนจะไม่แจกเธอเบอร์รอบนี้เหมือนจะไม่แจกขอเบียบสักร้อยยี่แล้วกันนะเพื่อนนะไปสิบเปิดสุดท้ายแล้วกัน ไม่เอาเธอโบละสิบเปิดสุดท้ายนะ ไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนนะ มา ขอหน่อยขอหน่อยเอาข้าวปั้นมา อืพัดไม่ลงแถวสามอเคคิวเต็มแถวไปโอ้ถูกคูณมาด้วย มาต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เท่าไรมาน้อยแต่มานะโคมไฟกันเพื่อนเลยกับข้าวปั้นมา จีไม่ลงแถวสองแต่บวกไม่ห้าพันครับผมอีกห้าพันเก้าเพื่อนๆนะเอาเขาท่าเขาท่าอีกสองเปิดว่ายังไงไม่เข้าเลยผมขออีกสักสิบเปิดสุดท้ายนั่นเพื่อนนะพอละสิบเปิดนี้ถ้า ไม่เข้าไม่อะไรเลย ก็พอแล้วนะเพื่อนนะ ไม่น่าจะแจกละน่าจะแจกแค่ช่วงเดียว ช่วงแรกเอาเอมาไม่เหมือนจะไม่อยากให้หยุดนี่แจกเข้านะเพื่อนๆนะ โอ้โหเคมา เข้านะแต่เข้าน้อยเมื่อกี้บวกมาสองพัน เอาสิบมาสิบมา อืมเจมกับเอ มา เอาได้คูณสองมาอืมไม่ได้ไปต่อเรียบร้อยอืมเจไม่ไม่คืบหน้าผมพอดีกว่านั้นเพื่อนนะมาเดี๋ยวเราไปลีหน้า กัน เลย มาดูกันสิเราบวกมาเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสองนั้นเพื่อนนะ กดไปเลยสองหมื่นเจ็ดพัน